ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติปารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้า ให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยาณนวชิโร พระราชาทูลว่าคำแนะนำของอาจารย์ต้องเป็นจริง หมอมฉันจะฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมารหมอมฉันจะบูชายันด้วยบุตรที่สละได้ยากเมื่อพระราชมารดาทำให้พระราชา เชื่อพระวาจาไม่ได้ ก็กันแสงเสด็จหลีกไป แม้พระเจ้าวัสวดี พระราชบิดา ได้ทรงสดับเช่นนั้น ก็เสด็จมาทรงห้าม พระเจ้าเอกราช ก็ทรงยืนยันเช่นเดิมพระราชบิดาตรัสว่า ลูกอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลย จงมีราชบุตรห้อมล้อม ปกครองอาณาประชาราชปกครองกาสิกรัฐ และชนบทให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทศพิษราชธรรม แม้พระราชบิดา ก็ไม่อาจห้ามพระเจ้าเอกราช ให้ทรงทำตามพระราชดำรัสได้ พระจันทกุมารทรงดำริว่า เพราะเราคนเดียวทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั่วทั้งแผ่นดิน เราจะทูลวิงวอนพระราชบิดา ให้ปลดปล่อยอาณาประชาราชจึงตรัสว่า ขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลย โปรดพระราชทาน พวกข้าพระองค์ทั้งหมดให้เป็นทาสท่านโปรหิตเถิด ถึงแม้ว่า พวกข้าพระองค์ถูกท่านปุโรหิตจองจำด้วยโซ่ใหญ่ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากในประเทศ พวกข้าพระองค์ออกจากแว่นแคว้นก็ยังจะเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตได้ พระราชาได้ทรงสดับคำพร่ำวอนต่างๆของพระราชกุมารแล้ว ทรงเกิดความทุกข์ เหมือนอกจะแตก ทรงกันแสงประกาศว่า ไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกในไส้ของตนได้ เราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้ว ร่ำเพ้อเพราะรักชีวิตทำให้พ่อเป็นทุกข์เหลือเกิน พวกท่านจงปล่อยลูกเราเถิด พอกันทีกับการเอาลูกบูชายันรั้นพวกทหารได้ฟังพระดำรัส ของพระราชาแล้ว ต่างก็ดีใจ ปล่อยพระราชบุตร อาณาประชาราช ตลอดจนสัตว์ทุกชนิด ฝ่ายกันดหาระพามกำลังจะเตรียมพิธีกรรมอยู่ในหลุมยันอย่างประณีต ด้วยความรู้สึกสาสมใจว่า ได้แก้แค้นศัตรูแล้ว ทหารคนหนึ่งได้มาเย้ยหยันพรามว่า เฮ้ย กันดหาระไอพรามชั่ว พระราชาทรงให้ปล่อยพระราชบุตรและพระราชธิดาไปแล้วโว้ย แกคงต้องฆ่าลูกเมียของแกเอง เอาเลือดในลำคอบูชายันแล้วละ กันดาหารพามรู้สึกโมโหสุดขีดคิดว่า นี่พระราชากระทำอะไรลงไป ทรงเป็นบ้าไปแล้วหรือไง จึงลุกขึ้นรีบวิ่งไปอย่างรีบเร่งราวกับคนถูกไฟประไลกันแผดเผา กราบทูลว่าขอเดชะ ผู้ที่บูชายันเองก็ตาม แนะนำให้ผู้อื่นบูชายันก็ตาม และผู้ที่อนุโมทนาผู้บูชายันก็ตาม ย่อมไปสู่สวรรค์ ข้าพระองค์ทูลไว้ ตั้งแต่ทีแรก แล้วมิใช่หรือว่า การบูชายันเช่นนี้ทำได้ยาก แต่พระองค์ก็ยังยืนยันที่จะกระทำ เมื่อข้าพระองค์ตรเตรียมการบูชายันไว้เสร็จแล้ว พระองค์กลับทรงล้มเลิกพระราชาไม่ทรงทราบว่ากันดหารพรามถูกอาฆาตราชกุมาร ทรงเข้าใจว่า การบูชายันเป็นความชอบธรรม จึงรับสั่งให้ทหารไปจับกลุ่มพระราชกุมารกลับมาอีกพระจันทกุมารกราบทูลว่า ขอเดชะ เมื่อข้าพระองค์เกิด พระองค์รับสั่งให้พรามมากล่าวคำมงคลแก่ข้าพระองค์ ก็ในการนั้นกันดหารพามนี้เอง ตรวจราลักษณะของข้าพระองค์ แล้วทำนายว่า พระราชกุมารองค์นี้ จะไม่ประสบพยันตรายนานาประการในระหว่าง พระราชกุมารองค์นี้ จะปกครองรัฐ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อจากพระองค์คำกันดาหาระพรามฟังดูแล้วไร้เหตุผล ไม่สมกับที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น โกหก หลอกลวง พระองค์ก็ทรงเชื่อเขา จะฆ่าลูกบูชายัน โดยหาเหตุอันควรไม่ได้เลย ก็แล้วทำไม จึงไม่ฆ่าพวกข้าพระองค์ เสียตั้งแต่ยังเยาว์จะได้ไม่ต้องมาประสบ กับความเจ็บปวดใจเช่นนี้ ครั้นเลี้ยงให้โตเป็นหนุ่มแล้วมิได้คิดร้ายอะไรพระองค์เลย กลับรับสั่งให้ข้าเสีย ขอพระองค์จงทรงพิจารณาดูเถิด บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ชายแดนกระด้างกระเดือง เกิดโจรแบ่งแยกดินแดน เกิดปฏิวัติรัฐประหารมิใช่พวกบุตรเช่นข้าพระองค์หรอกหรือ ที่ขึ้นคอช้าง ขึ้นหลังมา้ามีอาวุธคู่กาย จู่โจมศึกอยู่กลางสนามรบ ศึกแล้วศึกเล่า บุตรเช่นนี้หรือที่ควรถูกฆ่าบูชายัน แม้นกทำรังก็หวังจะทนุถนอม ลูกน้อยของตน ส่วนพระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกในไส้ พระองค์ทรงเชื่อกันดหารักบโรหิต วันนี้กันดหารปุโรหิตยังไม่ฆ่าพระองค์ในขณะนี้ เพราะยังมีพวกฆ่าพระองค์อยู่ แต่เมื่อเขากำจัดพวกฆ่าพระองค์ได้แล้ว ต่อไปก็จะฆ่าพระองค์ด้วย พระองค์ทรงพระราชทานบ้าน นิคมและโภคะให้พรามแต่พรามนั้นก็ยังคิดร้ายต่อผู้ให้ข้าวน้ำเช่นนั้นได้ เพราะโดยมาก พวกพราหมณ์เป็นคนอกตัญญู